ทำงานร่วมกันมา มีความชอบร่วมกัน นั่นก็คือเรื่องรอยสักนั่นเองค่ะผมไม่คิดเหมือนกันววันหนึ่งผมต้องมานั่งสอนคน ร้านคุณเนี่ย รับแต่ช่างสักสวยๆ จริงหรือเปล่าคะมันเป็นยังไง เรียกโชคเข้ามาเอง คิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากสัก เสือซ่อนเล็บ ผลที่ออกมาคือ เข็มมันก็จะแทงอยู่ที่เนื้อเดิม คือถ้าเกิดเราใช้ไป มันก็ลึก มันมันก็ซ้ำย้ำย้ำให้เป้นเดิม ใช่ จิ้มขาตัวเองนะครับวันนี้ไม่เอา นี้เลวค่ะเอสเย้เอาใหม่เลยนะ สวัสดีค่ะทุกคน อยู่กับฝนในรายการติดฝนนะคะ วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะ ก็คือคุณกันสมายนั่นเอง ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันมา ไม่ว่าจะเป็นตอนนู้นในซีรีส์จิมเอมหรือว่าล่าสุดก็คือภาพยนตร์นะคะ แต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบมีความชอบร่วมกัน นั่นก็คือเรื่องรอยสักนั่นเองค่ะ ปีนปีนปีน แต่ว่าเดี๋ยวขอโทรตามก่อน เอางี้ฝนเนี่ยบอกเขาไว้ตั้งแต่ก่อนฝนออกมาแหละ แล้ว ก็นัดเวลาไว้เรียบร้อยว่าวันนี้เราจะมาดังนั้น ขออนุญาตขึ้นไปเคาะห้องเลยแล้วกันนะคะ เพราะเขาบอกว่าที่นี่คือมีวิสิเตอร์เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสักเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้ต่างๆนะคะวาร์ปขึ้นมาแล้วนะคะเออจะบอกว่าใครมาสักที่นี่เนี่ยถ้าเป็นโรคกลัวเอ่อลิฟต์ก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะลิฟต์ที่นี่เป็นลิฟต์วินเทจนะคะแต่ว่าห้องเงียบมากเลย สวัสดีครับ สวัสดีครับ โทรไปคุณไม่รับ เอาเหรอ มาพร้อมถ่ายเลยเหรอ Good morning อ่ะอ่ะให้คุณเขาไปเซตผมนิดนึง สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้คุณจะมาทำอะไร ก็คือเราเปิดไปต้นรายการว่าเรามีความชอบร่วมกันก็คือเรื่องรอยสัก วันนี้มาขอ มาขออนุโมทไม่ใช่อนุโมทนาผมไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งผมต้องมานั่งสอนคนจริง ๆอ่ะผมเป็นศักเนี่ยเพราะว่าผมไปถ่ายรายการมา แล้วผมไปเรียนกับเขามาเหมือนกันจนวันหนึ่งเป็นอาชีพขึ้นมาจริงอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสอนศักเอาแบบเบื้องต้นแล้วกัน มีคำถามหนึ่งอยากถามก่อน ร้านคุณเนี่ยรับแต่ช่างศักสวยๆ จริงหรือเปล่าคะไม่จริงมันมันมันเรียกโชคเข้ามาเอง คือคนสวยๆอ่ะเขามาสนใจร้านเราเอง ใช่อ่ะพูดตรงเลยคนแรกที่ผมรับเนี่ยคือช่างซูยอนคือเป็นช่างเกาหลี และและที่เหลือเนี่ยก็จะมีช่างคุณพลอยมนไงคุณเห็นพลอยมานเรียนพลอยมนเนี่ยคืออยากมาเรียนติดต่อมาแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปที่ร้านเราใช่คือผลนามาวันเวิร์กช็อปนั่นแหละก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเขาสอนสักด้วยวันนี้ก็เลยอขอโอกาสมาเรียนบ้างอะไรบ้างนะคะ ก็หลังจากนั้นก็พลอยพลอยมนก็เรียนจนเริ่มทำงานได้เป็นช่างก็รับงานอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่ที่นี่ส่วนอีก2คนก็คือช่างออมสินกับช่างแนนเนี่ยอันนั้นเขาก็ ติดต่อเข้ามาอยู่ร้านเอง แล้วช่างฝนนะช่างฝน จะเป็นหรือเปล่า อ่ะ เดี๋ยวขอลองเลยละกันอ่ะเดี๋ยววันนี้ได้ไหมเดี๋ยววันนี้สอนเบสิกเบื้องต้นก่อนได้เดี๋ยวจะสอนแบบกระชับเพราะจริงๆแล้วสอนมันต้องขั้นต่ำแค่เบสิกนี่มันต้อง4ี่ห้าชั่วโมงแล้วเอาแบบสนุกสนุกพอขอขอมาเรียนรู้ รวบรัดเลยละกันได้ครับรวบรัดเลยเดี๋ยวเป็นว่าอ่ะวันนี้เครื่องที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องไวเลสละกัน เมื่อก่อนต้องมีสาย ใช่เห็นปะรุ่นใหม่แล้ว ไม่ต้องมีสายแล้วตอนฝนสังยังมีสายอยู่เลย ไม่อันนั้นแล้วแต่ช่างใช้เดี๋ยวจะทำการแรปอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวจะลงไปหนังเทียม ขั้นแรกเลย เดี๋ยวจะสอนเทคนิคแต่ละอย่างก่อนว่ามันลงยังไงดีกว่าเราบอกคนดูก่อนว่าเราสักตรงไหนมาเราอะสักมาตรงนี้ยาวประมาณหนึ่งไม้บรรทัด ซึ่งก่อนสาตัดสินใจนานมากว่าคิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากสักสิ่งแรกในชีวิตเลยนะที่เป็นรอยสักที่อยากสักอ่ะคืออะไรให้คุณทายก้าวยอดเฮ้ยจริงเหรอ สักยันเหรอ สักยันอันนี้ถูกแต่ลายอะไรจินตนาการดิเสือซ่อนเล็บ โอ้ย จะลุกขึ้นมาเต้นหน้ากองไฟแล้วไม่ใช่ ห้าแถวอ่าห้าแถวฮะแองนเจลิน่าโจลี่เอออยากสักห้าแถวกับอาจารย์หนูในวันนี้ แอบคิดอยู่ตั้งแต่ไปดูขุนพันธ์มาก็รู้สึกว่า หรือ หรือแต่จริงๆมันเป็นความคิดแรกนะอืมมันเป็นอยากสักแบบนั้นเยอะผมตัวเองผมเองเด็กๆก็อยากอยากทำอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนมันเป็นภาพแรก ๆ ที่เรารู้จักเกี่ยวกับรอยสักอะไรเงี้ยแล้วของคุณกันนะสักอะไรรอยแรกนี่เลยฟอนต์เนี่ยรอยแรกอ่ามันแปลว่าความพยายามจริงๆอยากสักสองข้างว่า เอสเปรสโซ่กับซับเซโซ่แต่จะสักซับเซโซ่คือ ความสำเร็จเหรออันนั้นเอวันหนึ่งที่จะรู้สึกว่า ถึงวันนั้นของเราแล้วถึงวันนั้นของเราแล้ว นี่ มันมีพลังงาน ซึ่งอย่างตัวฝนอ่ะ เพิ่งได้มาสักเมื่อปีที่แล้วในการตัดสินใจนะคะ อยากจะบอกผู้ชมด้วยว่า เราสองคนอ่ะชอบรอยสักแต่ไม่ได้แบบว่าหู ใครดูอยู่ก็แบบสักอิสเวอรี่กูดนะคือมันคิดคิดดีๆก่อนักอะ คือหนึ่งคิดมาดีแล้วแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กระทบกับเราเพราะอย่างเช่นฝนอะเราก็เลือกในตำแหน่งที่แบบรู้สึกว่าแต่งตัวง่าย ไม่ต้องให้พี่ช่างแต่งหน้าทีมงานหรือเสื้อผ้ามาคอยแบบเออช่วยกบรอยสักให้หน่อย เพราะบางทีคาแรคเตอร์ในละครอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แมทกับรอยสักเสมอไป คุณเคยนับไหมคุณมีกี่รอยแล้วไม่เคยแล้ว ตอนนี้เลิกนับไปแล้วนะคะ เยอะเกิน แล้วร้านเนี้ยนัดยากไหม คิวแน่นไหมไม่ ไม่ไม่ยากครับไม่ยากทาเข้ามาได้เลยจริงๆสไตล์ผมจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาในในในร้านเออเหรอถนัดแบบไหนเมาส์สิเขาเรียกงานวิบครับมันจะเป็นงานวิบงานฝนฝนนะฝนฝนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ฝนฝนนะคะที่ให้ดูเนี่ย คุณกัน คุณว่าคุณว่าสักเจ็บไหมไอเจ็บอ่ะมันเจ็บ แต่ว่ามันเจ็บแบบทนได้เจ็บทนได้คือตอนจะไปสักเนี่ย กลัวมาก เพราะเขาบอกว่าหูตรงสะโพกเนี่ยเจ็บตรงแบบยิ่งตรงไหนใกล้กระดูกเนี่ยเจ็บคือบอกคำเดียวนะฉีดโบท็อกเจ็บกว่า ฉีดมาเด้เจ็บกว่าสักนี่คือเบามากคือแบบตอนเราทำแล้วแบบอันนี้เจ็บหรือยังคะมันจะเจ็บหรือยังคะอ๋อเสร็จแล้วค่ะจริงๆมันมันไม่เจ็บถ้าสำหรับนี่นะชอบเลยซ้ำชอบมากไม่งั้นไม่คงไม่สักทั้งตัวหรอกมันเป็นความเจ็บที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บอะ คือมันเจ็บ รู้สึกว่าพอมันโดนไปแล้วมันแบบสนุกดี คือโปรเซสที่มันมีความรู้สึกกับผลลัพธ์ที่มันได้คือมันคุ้มกัน อ่า อ่าใช่มันสนุก อันนี้คืออะไรคะคุณการอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้สอนพื้นฐานเลยได้ค่ะพื้นฐานแบบลวดลับสุด ๆ ค่ะคุณครูอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าหนังเทียม ครับเชฟหนังเทียมหนังเทียมแบบบางอ่าใช่ อันนี้หนังเทียมแบบบาง ครับเชฟเราจะให้พี่ฝนเนี่ยลองสักลงไปในหนังเทียม ซึ่งหนังเทียมกับหนังคนเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะ แต่เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องเรียนบนหนังเทียมก่อนให้เชี่ยวชาญก่อนใช่ เพราะว่าเพื่อให้มือเรานิ่งเราชินมกับตัวเครื่องสักรู้ว่าเข็มเนี่ยมันเข้าไปลึกประมาณไหน มีคนเคยบอกสักกับหนังหมูจริงปะหนังหมูก็มีเป็นสมัยสมัยโบราณแล้วอุ้ยอันนี้เขามีเขามีเขามีหนังเทียม ไอ้เรื่องเข็มเนี่ยมันค่อยสอนวันหนึ่งก็ไม่จบครับเอาเป็นว่าเนี่ยให้เดาให้เดาเล่นๆสามแบบนี้ อันนี้คือเข็มมันมีหลายยี่ห้อมีหลายแบบมีหลายเกรดเหมือนผู้กันมีหลายรุ่น อันไหนคุณภาพดีสุดไล่เลย ถูกกลางให้เรียงเหรอ อ่าให้เรียง อ่านได้ไหม extra tight round liner แปลว่าเส้นกลม คิดไปเองนะอืมอันนี้ไม่บอกแต่คือดูจากแพ็กเกจเนี่ย น้องสีทองเนี่ย มันให้ความรู้สึกหรูหราแต่คือส่วนตัวชอบลายนี้ ชอบลายนี้คือชอบลายนี้เป็นทุนเดิม ดีสุด กลาง อันนี้เบาสุด ไทยกกลับกันนะ อันเนี้ยดีที่สุดอันเนี้ยน้อยสุด โอ้ no ข็มไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราไปบูลลี่แบรนด์เขาครับไม่เกี่ยวมันคือคนของเรื่องราคาก่อนโอเคอ่าแต่ถามว่าคุณภาพเนี่ยช่างที่เขาเก่งๆ ระดับโลกเนี่ยเขาก็มีใช้ตัวนี้เหมือนกันมันแล้วแต่ความถนัดของช่างไปร้านสักถ้าช่างร้านไหนไม่ใช้อันนี้ แสดงว่างานออกมาไม่ดีไม่เกี่ยวเลยเครื่องสัก5,000เนี่ย ก็สามารถสักคนได้ออกมาโหดได้เหมือนกันมันไม่เกี่ยวเลยสกิลส่วนตัวด้วยสกิลส่วนตัวด้วย เข็มแต่ละเข็มมันก็จะมีเบอร์ไม่เหมือนกัน แล้วก็แต่ละยี่ห้อจะไม่มีเบอร์ไม่เหมือนกัน เอาเป็นว่าวันนี้เข็มที่จะให้พี่ฝนสักเนี่ยเขาเรียกว่าเข็ม R L R L คือราวไลเนอร์นั่นแหละก็คือมันเข็มเดินเส้น อันนี้อ่าเป็นเบอร์5เข็มเบอร์5ครับอ่ะมันก็ใช้ไฟฟ้า ไม่เหมือน ไม่ใช่เบอร์ห้ามันคือประกอบด้วยเข็ม5อันเล็กๆ รวมกัน5 เข็มเรียงกันอุ้ยเห็นแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเราสักเนี่ย การที่เราเดินเป็นเส้นตรงอะสมมติเส้นตรงมันเกิดจากจุดหลายๆ จุดรวมกัน เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเข็มเราก็ต้องค่อยๆเดินไป แต่เครื่องสักเนี่ยมันมีไฟของมันมันคือมีกำลังแรงของมัน เนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์5เข็มไฟกับมือไม่สัมพันธ์กัน ผลที่ออกมาคือ เข็มมันก็จะแทงอยู่ที่เนื้อเดิม คือถ้าเกิดเราใช้ไฟมันก็ลึกมันมันก็ซ้ำย้ำย้ำให้ช่เส้นนเดิมใช่เหมือนเราลากช้าแแต่แม่งเร็วมากเหมือนถ้ามันเร็วแต่เราลากช้ามันก็คือมันก็ย้ำอยู่ที่เดิมมันก็คือซ้ำเส้นไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ไฟเร็วอ่ะเราก็มือต้องไวครับอ่ะนั่นแหละอันนี้คือเบสิกง่ายๆในการทำความเข้าใจ ซึ่งกว่าจะรู้ว่าจังหวะมือกับเข็มเป็นยังไง มันก็ต้องฝึกเหมือนกันนะ ใช่ นั่นแหละไม่สามารถทำได้ภายในวันเดียวโอ้ my god ลองจับ จับยังไงให้ได้ให้ถนัดก็ได้เหมือนปากกาอันยักษ์ถ้าจับนี้ไม่ถูกต้องเราจะเฉียงหน่อยหนึ่งก็ได้ แต่การลากเส้นตรงที่ทริคที่นี่นะ ครับ คนเนี่ยมันแล้วแต่ถนัดว่าลากขึ้นหรือลากลงอืส่วนมากคนจะติดลากลงเข็มสามารถเฉียงหน่อยหนึ่งตอนนี้ได้ แล้วแต่ช่างถนัดสมมติหัวใจหนึ่งดวงอะยกมือได้ไหม ได้สิ เราค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดแล้วเราจะต้องจุดให้มันพอดีจุดเดิมอะอ่ะนั่นแหละมันคือปัญหาของการต่อเส้นนั่นแหละคือสิ่งที่ยากสิ่งที่เราใช้มันจะมีจุกสีออ่าในจุกสีมาอันนี้คือที่ใส่สีใช่ใส่สีแล้วใส่สีดำกันครับ วัสลีนเนี่ยมีไว้ทำไม ถ้าเป็นในหนังคนจริงๆมีไว้เพื่อป้องกันการเวลาสีเวลามันลงผิวมันจะมีสีที่มันสแปดขึ้นมาเหมือนพี่ฝนเลอะสีแล้วผมป้ายเงี้ยมันก็จะเป็นปื้นมันก็จะป้ายมันเป็นปากกาเลอะมืออ่ามันจะเป็นปื้นออกมา แต่ถ้ามันมีวัสลีนคุมเนี่ยสีที่มันกระเด็นไปอยู่บนวัสลีนแล้วเราป้ายมันก็ไปกับวัสลีนอ่าถูกต้อง อีซี่เดี๋ยวเราจะตีเส้นตรง ตีสักประมาณ 10 เส้นห่างๆกันเลยก็ได้ตีเส้นตรง 10 เส้นเส้นละกี่เซนคะคุณครูแล้วแต่เลยครับสิ่งที่เราต้องทำคือข้างหนึ่งเราต้องกำทิชชู่ไว้ตลอดเวลาครับเพื่อเวลาอะไรเช็ดเวลาดรือสั่งเราเปิดเครื่องสิ่งที่เราต้องทำคือเนี่ยเขาเรียกว่าสลิงเราป้ายมาไว้หลังมือฝั่งใดก็ได้ เวลาเราใช้เราต้องเอาป้ายแปะแปะก่อนอเดี๋ยวทำให้ดูแปะแปะก่อนได้อ่ะทีนี้เนี่ยความถนัดว่าป้ายฝั่งไหนก็ได้คือถ้าเกิดไว้ฝั่งนี้ อืก็จะใช้นิ้วก้อยแตะลาก สเต็ปแค่นี้เลย แตะลาก เช็ด แตะลาก เช็ดโอเคเราจุ่มสี โอ้มันดูดเข้าไปแล้วช่มันดูดขึ้นมาแล้ว เราป้ายใช่ไหมตะกี้เราป้ายไปแล้ว ครับ ไปแค่นี้พอ จะต้องใช้ทักษะส่วนตัวแล้วตอนเด็กๆ อยากทำงานศิลปะมากนะคะ นี่อาจจะเป็นการตามความฝันของสนันทชัดก็ได้ออย่าเอียงนี้เข็มได้เกินไป ตรงเข็มกันไปก็ไม่ได้ นี่นี่ยังไม่ได้เช็ดดูนะจริงๆต้องเช็ดเช็ดดูนะอ่ะอ่ะอ่ะแต่ได้ได้ได้เอามือขวาเช็ดดีกว่า เอามือขวาเช็ดไม่จะได้ไม่โดนไม่โดนเส้นข้างเลยอันนี้นะอ่ะ เฮ้ยถือว่าเส้นแรกนี่ถือว่าใช้ได้ ให้กำลังใจกันปะเนี่ยไม่ได้ให้กำลังใจเส้นแรกถือว่าใช้ได้ ยังพอเข้าใจหลักการเราก็ต้องทำต่อไปอีกสักสองเส้นได้อีกสองเส้นอ่าทำอีกสักสองเส้น เดี๋ยวให้ลองทำหัวใจดูเสียแล้วเสียแล้ว จิ้มขาตัวเองเะ้าวนเนี้ยไม่เอาที่นี่รับสอนเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีหลายแบบวันดีก็มีสอนเบสิก พื้นฐาน แล้วก็มีหลักสูตรครบ20 วันก็มีครับทีงจริงก็มีนักเรียนอยู่ เดี๋ยวก็เข้ามานักเรียนก็จะเข้ามาช่วงบ่ายๆเรียน20 วัน เมื่อวานเพิ่งสาขาตัวเองไปจริงปกติสอบได้เกรด4แต่วันนี้เหมือนใกล้ซีละทีนี้ฝนเริ่มเริ่มจำแรงรีคอยของตัวเครื่องสั่นฝนรู้สึกว่ามือที่เกรงเกินไปอ่ะ ก็ไม่สามารถลากเส้นตรงได้ นี่ฟังเหมือนคม คือไอการที่ดำจางดำ จางดำจางไม่ต้องดูทำยังไงก็ได้พี่จะจางพี่ต้องจางให้เท่ากันหมดจะดำต้องดำให้เท่ากันหมด ให้มันเป็นมาด้วยกัน อ่าคือเสถียรไว้ก่อนถ้าจางจางเท่ากันหมดแต่มันเท่ากันนะ ปัญหาของพี่คือแค่กดไปอีกนิดนึงช้าลงกว่าหน่อยนึงแต่ช้าลงแล้วก็ต้องเสถียรทั้งหมด นี่เส้นสุดท้ายดูมีหวังขึ้นเยอะเลย อุ้ยเก่งนะเนี่ยดูมีหวังขึ้นเยอะเลย ถ้าครั้งแรกได้ขนาดนี้เนี่ยผมให้เป็นสีนะ ว้าว ใบเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่ให้ทำต่อไปคือ ครับคุณติดครูแบบสเปนซิล สเต็มซิลสเต็มซิลเรียกอะไรเป็นการติดแบบมันหมึกสำหรับสั่ง โดยเฉพาะ เช็ดก็หลุดแล้วเนี่ยป้อนมาอุ้ยน่ารักจังเลยเช็ดไหนดูซิเป็นยังไงดูสิให้ดูนี่แหละคือความลึกไป เติมหางให้ นี่คือจมูกกระต่าย เห็นสามเหลี่ยมนี่ไหม นี่คือตากระต่าย นี่คือหูกระต่าย อันนี้คือหางกระต่าย นี่น้องวิ่งอยู่อย่างนี้วิ่งอาจจะให้คะแนนการทำครั้งแรกมันไม่มีใครจะโอ้ยเพอร์เฟกต์แล้ว แต่ถ้าพูดถึงชมจริงๆคืออันนี้ครับโอ้นี่นี่ให้สิบเลยนะว้าวลากเพียงแค่กี่เด้นเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเส้นได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอด ขอบคุณค่ะถ้ามีเวลาสักประมาณสามสี่ชั่วโมงหน้ามันทานทั้งแผ่นแบบคนนี้คงจะเพอร์เฟกต์ขอบพระคุณค่ะ อ่าฝากช่องหน่อย ฝากงานคุณหน่อย ฝากกิจการด้วยได้เลยครับขอบคุณนะครับ วันนี้มาเรียนที่เทียะแทสใครสนใจสั่งในทักเข้ามาได้เลยที่เทียะแทสครับเดี๋ยวจะขึ้นให้เทียะแทสเสื้อผ้าอีกเสื้อผ้าชอก็ประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสักกับฝนเนี่ยจ่ายเงินให้คุณการฝนสักให้ฟรีเออการ าถ้าลูกค้ามาขอผมสักให้นะ มันมีอยู่แล้วเอาเอาเชื่อป่ะแต่ต้องขอเรียนอีกวันนี้สักชั่วโมงนึง เอางี้ให้เขาไปคุยกับคุณก่อนแล้วคุณมาสอนแล้วเดี๋ยวสักให้หาไม่ให้เอาค่าตัวเลยหาให้ได้เลยว่า จริงป่ะลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้มาเดี๋ยวสั่งให้ให้ให้ฟรีถ้ากล้าสั่งกับผม สนันทชัด ขอบคุณคุณกันมาก ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะ แล้วช่องคุณน่ะโปรมินเลียนโปรมิเลียนฝากด้วยช่องโปรมิเลียนรายการห้องพี่มีแมวตอนนี้ก็พยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะครับค่ะสาวๆ ถ้าเกิดชอบเข้าไปในห้องช่องผมได้ อ่าแล้วสมมติว่าสเฮ้ยมีเพื่อนสวยอยากให้มาช่องคุณทำไงได้บ้างดีอดีเอ็มมามาเได้ยปะอ็มาที่ IG โปรมิเลียนก็ได้ นี่ขึ้นให้นะคะ ใครอยากเอาเพื่อนก็าออกทักมาเลย ไป ปิดรายการแล้วค่ะ คุณเขาจะได้ไปทำงานนะคะ ไปแล้วค่ะ ส่งงานวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อบ๊ายบาย สวัสดีค่ะลาก่อน โอ้ยพอแล้ว